รนี้เป็นการอนภาพ เสียงที่ไม่สมับความแรงเพชภาษาเชเพื่อชม Yo สวัสดีครับ EP นี้ก็มาพบกับลุงเองสายเขียวอีกแล้ววันนี้มาเจอลุงอยู่ตลาดซื้อของผมไดนะครับไก่กับข้อไก่เอาอะไรอีกเปล่าลุง ขอเล่าผมเอาแค่นี้เนี่ยซื้อเองก็ได้นะหมูไปไปถึงรวนเงี้ยดีกว่านว้าว มี่วนตลาดนะปตลาดเนี่ยตรงนี้เขาขายอยู่ไปทางนี้ตรงนี่เปนร้านนู้นไปนกเนี่ยไหนตะแก่พาถึ้นรถไปไหมไปป่าลุง ดูซื้อหมูไปซื้อหมูก่อนก็ได้เออตังนี้ยงสองร้อยลืมซื้อยาสูบอีก โอ้โหเออโอ้โห นี่ ถ้าเกิดเข้าไล่ไปบนมียาสูบไปเต็มเยนี่ โอ้ยหมดเลยเนี่ยบนหมดแล้ว ไปีไปร้านมันบนนี้นี่ยได้ได้ไปหาตรงซื้อสักครึ่งโลครึ่งโลก็เจ็ดสิบกว่าบาทไปวนไว้เลยเนาะใช่ไหมปไปเดี๋ยวไปซื้อเราจักรยานกันไปไปหรือเนี่ยคำถนนไปเลยถ้ามีผมก็จะซื้อสักครึ่งโลเลยเจ้า ไปล้วนไว้โลมีเลย ครับพาลุงมาจ่ายตลาดซะวันนี้นี่ก็มาได้เนี่ก็มาได้เรียนกันเนี่ยวันนี้ไปตอนบ่ายครับ เดี๋ยว เข้าไปเรียนตอนบ่ายเข้าไปมหาลัยตอนบ่าย โอ้ไป โอเค นี้ตอนรับดูดีจังเลยเอา ลุง มันเป็นยังไงอปิดร้านหนึ่งโอ้โหอะไรตรงเนี้ยมันตรงนี้เขียงหมูอยู่มันมีเขียงอยู่ ไหนไหนตรงไปทางนั้น ตรงไปตรงหน้าวัดเดินลุงโอเค หาซื้อหมูให้ลุงไม่ได้แล้ว เราต้องซ้ายสิ ต้องมาเลนนี้สิ โอเคฮะเคยมาซื้อไหมเคยมาซื้อยาที่ร้านหมอเลยถึงร้านขายหมูแล้วแต่ คนขายไปไหนเนี่ยสวัสดีครับ เกมหาคนขายหน่อยด้ว่าซอนี่ไปก็ได้เยเขาอยู่หมดนะนี่สิบบาทไ่เยอะหน้าร้านับครับ เขามีเบอร์ไว้ด้วยจะโทรตามเขาไหมเนี่ยมันเขาต้องซื้อของนิดเลยไม่ลองไปถามร้านนั้นดูวิเกมมันมีหมูขายไหมหมูมีครับหมูมีหมูมีใช่ไหม ก็บ้านตะเปยบ่มีครับไปซื้อมันพืชเขาเนี่ยวันนี้แก้วเนี่ยก็ซื้อร้านนี้เลยซื้อน้ำมันพืชเลยตรงไหนเนี้ยมีป่ะร้านตะเปยอ่ะืมมีป่ะไปไปเดินไปซื้อนี่จอดนู้นี่เด็ดรถโอเคไปพาลุงจ่ายตลาด ไมหมา แถวนี้ต้อนรับดูดี มันได้กินจุงครับทำเมียทำเมียทำเมียทำเมียนี่น้ำมันพืชขายป่ะครับขวดนึงน้ำมันพืชขวดใหญ่ขวดกลาง คนใหญ่เลยก็เดี๋ยวลงใจอย่างก็ได้ป่ะไ่ปนไลุงเก็บไว้นะ ชุดหลังเนาะชุดหลังไว้ซื้อเอาเก็บไว้เพื่ออะไรเท่าไหร่ครับาซื้อนะแม่มันกินได้นานลยมันเป็นโลเลยเนาะใช่น้ำมันหมูไก่เข้ามายูออกไปไหนกันปลูกแล้วก็ยูให้ขี่เขาซื้อของก่อน รอไหม เราจะรอไหมเดี๋ยวเขาเอาของไปแจ้งเขาแป๊บเดียวเขาขี่ก็ซื้อ รออะไรเนี่ยรออะไร้ไงหมูจะเอาหมูไปอีกเลยเอ้าจะกินไหมฮะกินถามได้เด้อกินแล้วกินล้ป้าแกไปไหนนะเอาอีกแล้วหมา มันกัดไม่ลงฮะ หมาจะกัดไมมลงต่ยดแล้วเดี๋ยวมันเล่นอย่าเด้อ เเช็คเลยให้ลุงจะโดนเล่นโดนหมาเล่นแล้วลุงมีขนมมาให้ลุงไหนๆก็รอ แม่ค้าหมูแล้วไอขนมอกไก่ผมชอบอันนี้อร่อยเผื่อเป็นกับแกมก็ได้ แต่ ของอยากสปอนเซอร์นะครับโคสโตขนมอกไก่ เดี๋ยวจะทิ้งเพจให้ กดไลค์เพจเขาแล้วกันใน Facebook ช่วยกันไปถล่มกดไลค์ให้หน่อยกินนึงเคแกะกินนึงลองรสนี้รสนี้เราเคยกินแล้ว กินขนมรอปลาแล้วกัน ปลาไม่มาสักทีปลาหรืออะไรอกไก่ครับโอ้เอาให้ผมกินด้วยก็ได้ชิมไอ้รสนี่ชิมเขาเมื่อไหร่เขาจะมาเป็นไงลุง อร่อยด้วยเรารอในการซื้อหมูได้ดีมากแล้แม่ค้าไข่หมูเมื่อไรจะมาเมาขนมอบไก่ก็จะหมดเลยเนี่ย อย่างนี้เราก็รีวิวสินค้ากันไป ไม่ใช่อะไรหรอกกินกันเอง มีที่ว่า ไก่สั่งหมาแดกเลย่ยือหมาตะกุ้งเขาบอกไก่แพ้เต็มเลยเลยกำลังยังต้มไม่ได้หรอกยังไม่ถึงโลโอ้ถ้าไปตกปลามันโอ้กบมันอยู่นั้นสามตัวแล้วลุงไรมักใหญ่เลยว้าวถึงสองเวลาผัดเผ็ดกินเนี่ยใส่หน่อไม้ดองเนี่ยตกเนี่ยโอ้ก็ขึ้นขึ้นไปข้างบนหน่อยเดียว น้ำมันแห้งไงแล้วปลากั้งมาอีกต้มกินกับหมาปลากั้งน่ ซื้อหมูเลยจะไปลาบหมูเป็นกันต่อไปไปบอกว่าซื้อหมูเลย คนขายหมูยังไม่มาเลยเนี่ยมีหรือบ่มีกับลูกหมูต้องดูลอตู้เย็นเขาอ่ะถ้าเกิดบ่มีก็อดเด็กอาจจะกลายไปดูมีบ่มีไม่ค้าบอกมาสักทีเราไปหาร้านอื่นนี้ก่อนไหมตรงนี้ยผมมีอรัตอนนั้นผมซื้อไก่ไปอยู่ ร้านนั้นก็ปิดอ่ะทุกทีลุงจะไปซื้อนู่นเลยมาร้านนู้นร้านใหญ่อืม ล้ถึงครับตอนนี้ไประวังด้วยนะเข้าใจว่าไปร้านไหนก็ไม่มีหมูขาย ต้องเดินไงทั่วทั่วหมู่บ้านเลยเขาปิดหมดนะเขาไม่กินหมูกันหรือเปล่าแถวเนี้ย เดินไปไก่ ซื้อไก่ดีกว่าลุงงั้น ซื้อโคกไก่ เออ มีหมูก็ซื้อไก่ดีกว่าว่ามีบ้างยังยายมีหมูวะ เครื่องล้อครับอมีใช่ป่ะหมสสคัญเลยเนาะเจอร้านที่ได้แล้วนะร้านนี้มีหมูขายมีร้านใหญ่นีบอกแล้วให้มาร้านนี้รู้ไม่จะไปรู้หรือคณะบอกมีเสียงหมูอยู่แล้วเขาก็คนขายก็ไม่มาทักทีเนาะ ถึงครึ่งโลนี่นี่เกมมีหมูมีใช่ไหมมีหมูไหม เขาไล่แล้ว เดี๋ยวลุงเข้าไปเลยแล้วผมกลับไปจะไปมอต่อน่ยซื้อของให้ลุงกันอยได้มอยแบงค์ร้านเงินเจ็ดสิบเจ็ดห้าตรงนี้ได้ยังโอเคนี่คนใจตังเราเดี๋ยวยาลุงจะไปซื้อด้วยนะตังไอ้ก็ซื้อนี่ดิเอาเอายาแค่ในบอก่อนนะครับลูกแก้วเขียว แก้วเขียวครับ บาทเอาพอเดียวครับ หมูมายังหมูยังไม่มัดปไปไปขึ้นรถต่อมัดเอา มันย่อยเห็นแบบโค้งไก่เหมือนกันเปียกอ่ะ นี่ก็ไอเกมเอาอันนี้ให้มันกินดิมันจะได้เลอกเห่าเราลไม่เอาให้มันกินใกล้ถึงแล้วลงใกล้ถึงแล้วลงใกล้ถึงแล้วลงเข้าไปครับทำเป็นกลัวเดี๋ยวลุงบอกเอ้ไม่ต้องลุงเองไม่บริการไงต้องต้องเดินกันน้อยก็มีขนมบอกไก่ไอ้ตัวนี้ทำไมไม่เลิกเห่าสักทีให้ ซื้อร้านนี้ได้ด้้านนู้นโอเคนะ EP นี้ก็จบกันแค่นี้แหละ EP นี้เอ็นเป็น EP สั้น ๆพาลุงมาจ่ายตลาดนะมาซื้อของให้นี่ ของเต็มกระเป๋าเลยได้เยอะแล้วเดี๋ยวลุงจะกลับเข้าไปบ้าน แล้วพวกผมก็น่าจะกลับไปมหาลัยนะครับ เพราะว่าผมยังเรียนกันอยู่ กลับไปเรียนก่อน เดี๋ยวผมว่างๆผมจะเข้าไปใหม่นะลุง โอเค โอเคเนาะ ฝากกดไลค์ กดถูกใจให้ลุงด้วยแล้วกัน สำหรับ FC นะ คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ใต้คลิป โอเคนะ ลาแล้วนะครับ สวัสดีครับโยลุกตามอุ่กลุกยลุกลุกตายลามอ่ะลุกปุุา